สวัสดีค่ะ ดิฉัน ดรเบญจวรรณสริงคานค่ะ อาจารย์ประจำสาขา การจัดการคณะบริหารธุรกิจค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับผิดชอบในการบรรยายวิชา ธุรกิจบริการสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทยในโครงการไทยมุก สำหรับรายวิชานี้นะคะ สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันเริ่มต้นในการ ที่จะทำความเข้าใจนะคะ อันดับแรกเราต้องทำความเข้าใจกับธุรกิจนะคะ ซึ่งธุรกิจในที่นี้หมายถึงการที่เรามีผลิตภัณฑ์หรือบริการนะคะ มาให้บริการ เพื่อที่จะต้องการหวังหาผลกำไรนะคะ โดยที่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยค่ะ ดำเนินการไปได้ก็จะมีองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง โดยเบื้องต้นเราจะต้องทำความเข้าใจ เพราะฉะนั้นในรายวิชานี้นะคะ จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสปา และแพทย์แผนไทย ถ้าเราตีโจทย์แล้วเราจะพบได้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้บริการ แต่จริง ๆ แล้วในความหมายของมัน มันจะอยู่ภายใต้คำว่า Product หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบนะคะก็คือเรื่องของ Product และบริการแต่ตรงนี้เราจะเน้นในเรื่องของการให้บริการ เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องทำความเข้าใจนะคะในเรื่องของความหมายในธุรกิจการบริการนะคะ โดยสรุปรวมของความหมายของธุรกิจบริการนะคะ หมายถึงการที่ผู้ประกอบการ หรือผู้ให้บริการนะคะ จะต้องให้บริการในลักษณะที่ เรียกว่าการนวดการต้อนรับการดูแล นะคะ การเอาใจใส่เพื่อให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาบริการ ได้รับความพึงพอใจรู้รู้สึกถึงความผ่อนคลายนะคะอีกความหมายหนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจนะคะ มันก็คือคำว่าผู้ประกอบการ ซึ่งในที่นี้นะคะจะเป็นตัวบุคคลนะคะผู้ประกอบการหมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ในการก่อตั้งริเริ่มนะคะ ในการจัดตั้งธุรกิจ และจะเตรียมการในส่วนของอการเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมแรงงาน การเตรียมพื้นที่นะคะ การออกแบบ การวางแผนธุรกิจ เพื่อที่จะให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือความต้องการของตลาดนะคะ ในที่นี้ก็จะต้องมีการทำแผนการตลาดนะคะ